่อไปเราจะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับการทำความสะอาดร่างกายกันนะคะ ระผมให้กับผู้สูงอายุควรทำเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ1-2ครั้ง การสระผมนั้นนอกจากจะเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกที่อยู่บนหนังศีรษะและเส้นผมแล้ว ยังสามารถกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณหนังศีรษะและทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกสุขสบายขึ้น ในการสระผมให้ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถลุกออกจากเตียงได้ ต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ คือแชมพู ครีมนวดผมภาชนะใส่น้ำสะอาด ภาชนะรองรับน้ำสกปรก ผ้ายางหรือผ้าพลาสติก แผ่นรองสระผมสำเร็จรูป ผ้าเช็ดตัว เครื่องเป่าผม หวี และสำลีจากนั้นนำไปที่เตียงของผู้สูงอายุ และเริ่มสระผมให้ผู้สูงอายุได้ การช่วยเหลือให้การอาบน้ำพาผู้สูงอายุไปเข้าห้องน้ำและช่วยทำความสะอาดร่างกายในส่วนที่ผู้สูงอายุทำไม่ได้ และการดูแลให้ผู้สูงอายุอาบน้ำเอง โดยผู้ดูแลเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ และดูแลความปลอดภัย การดูแลความสะอาดของผู้สูงอายุ ต้องปฏิบัติดังนี้ 1. เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้สูงอายุ โดยการแจ้งให้ผู้สูงอายุทราบ ก่อนการลงมือปฏิบัติทุกครั้ง จัดสภาพแวดล้อมให้มิดชิด 2. สถานที่ที่ทำการเช็ดตัวให้ผู้สูงอายุ ควรอบอุ่นไม่มีลมโกรก 3. ใช้น้ำอุ่นเพื่อช่วยให้รูขุมขนเปิด และช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตให้ดีขึ้น 4. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุออกแรง คือช่วยเหลือให้การเช็ดตัวให้ผู้สูงอายุ เฉพาะในส่วนที่ผู้สูงอายุไม่สามารถปฏิบัติได้เอง 5. เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ไปที่เตียงผู้สูงอายุให้ครบก่อนการลงมือปฏิบัติ ซึ่งการเตรียมอุปกรณ์นั้น จะต้องมีการเตรียมดังนี้กะละมังน้ำสองใบ ใส่น้ำอุ่นครึ่งกะละมัง และควรเปลี่ยนน้ำเมื่อสกปรก ผ้าถูตัวสองผืน ผ้าคลุมตัว สบู่ เสื้อผ้าชุดใหม่ ภาชนะบรรจุเครื่องใช้ส่วนตัว ถุงมือสะอาด ถุงสำหรับใส่เสื้อผ้าที่ใช้แล้ว ชุดทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์คำแรกนะคะ คำว่าร่างกาย ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า คาราดะ คาราดะ แปลว่าร่างกายค่ะ ถัดมาผมนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า คามิ คามิ แปลว่า ผม ต่อมาคำว่า สบู่นะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า เซกเคงเซกเคงแปลว่า สบู่ค่ะ ยาสระผมนะคะ ในภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าชัมปูชัมปู แปลว่ายาสระผมซึ่งก็มาจากคำว่าแชมพูในภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะคำว่า ครีมนวดผม ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่าดินสึดินสึแปลว่า ครีมนวดผม อันนี้ก็มาจากภาษาอังกฤษเหมือนกันค่ะ ถัดมาคำว่า ผ้าเช็ดตัวนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่าเทาดุเทาดุ แปลว่า ผ้าเช็ดตัวก็เป็นคำศัพท์ที่มาจากภาษาอังกฤษเช่นกันค่ะ ถัดมานะคะคำว่า ไดเป่าผมคำนี้ก็มาจากภาษาอังกฤษเหมือนกัน ออกเสียงว่าโดไรยาโดไรยาแปลว่าไดเป่าผม ค่ะทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าถ้าเราออกเสียงเป็น dryer แบบภาษาอังกฤษไปคนญี่ปุ่นจะเข้าใจไหม บางคนอาจจะไม่เข้าใจนะคะ เราต้องออกสำเนียงเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยค่ะ ถัดมานะคะคำว่าหวี ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่า คุชิ คุชิ แปลว่าหวี เสื้อผ้านะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าฟุกุฟุกุแปลว่า เสื้อผ้าค่ะคำว่าสะอาดเรียบร้อยสวยงามแบบนี้นะคะ เราจะใช้คำว่า คิเดคิเดแปลว่า สะอาดค่ะ ถัดมานะคะคำตรงข้ามนะคะคำว่า สกปรก นะคะ เราก็จะใช้คำว่าคิตาไนคิตาไนแปลว่า สกปรก ค่ะ ถัดมาคำว่า อาบน้ำนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่าชาวาโออาบิมัสชาวาโออาบิมัสแปลว่า อาบน้ำค่ะ ต่อมาคำว่าสระผมนะคะ จะใช้ว่าอาตามาโออะไรมัสหรือว่าคามิโออาไรมัสก็ได้ค่ะ อีกครั้งนะคะอาตามาโออะไรมัสหรือว่าคามิโออาไรมัสค่ะ